วัสดีครับวันนี้เราจะมาท่องเที่ยว แก่งกระจานเป็นหลักนะครับ เมื่อกี้ผมเดินทางมาจากตำบลเพชรบุรี ถนนเพชรเกษมรถติดนะครับ เนื่องจากคนกรุงเทพ หรือคนทางด้านเหนือหน่อยหนึ่งนะ ไปเที่ยวแถวปานบุรีประจวบหัวหินกันนะครับ ตอนนี้ก็เป็นวันอาทิตย์บ่ายๆขากลับ รถก็ติดเพชรเกษมมาเรื่อยๆนะครับแต่ผมเลี้ยวเข้ามาทางหนองยาป้อมทางก็สวยงามนะครับ มีฝนตกเล็กน้อยดูเมฆนะนิดหน่อยครับ ทางสวยงามนะครับหนองยาป้อง ผมเคยมาแต่ตอนกลางคืนตอนกลางวันเพิ่งเห็นว่ามันเอิมันก็สวยดีนะครับ สวยพอๆกับเนินมะปรางพิษณุโลกนะครับ ตรงนี้ก็วงเวียนแก่นตะจานนะครับ จุดบริการตู้ยามบ้านดินสพแก่นกระจานนะครับแล้วก็ที่มีปั๊มวงเวียนแก่นกระจานตรงนี้นะครับส่วนจุดหมายปลายทางที่ผมจะไปก็คือ รอบๆ แก่งอาจารย์รอบๆเขื่อนจุดกลางเต็นท์นะครับแต่จุดแรกที่จะไปนั้นก็คือแก่งกระจานเซอร์กิตครับแก่งกระจานเซอร์กิตเลี้ยวไปนิดหน่อยนะครับ ตรงก่อนถึงโรงพยาบาลแก่งกระจานนะครับแก่งกระจานเซอร์กิตวันนี้ไม่มีแข่งไม่มีแข่งรถแต่ว่า จะไปดูว่า บรรยากาศเป็นอย่างไรยังไม่มีอะไรครับบางพอเขาเปิด ให้บริการเมื่อไหร่ก็ผมจะมาจากมารู้สึกหันเล่นครับรู้จะเสียเงินพันห้าครับผมก็ ไม่ทราบคาดว่ายังไม่เปิด ช่วงโควิดนี่ยังไม่เปิด 对对，别回头了。 Ahí ครับแก่งกระจานเซอร์กิตก็จะทางเขวทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์เขาก็มี とテーブルとに遊ばれることは 的吗？ ริเวณโรงพยาบาลเนี่ยก็ก็ไม่หลงแล้วครับ นี่ยังเป็นนิดนึงเลงยาบางอยู่ข้างนอกทางเข้าก็ได้เกินโงพยา